සිතට ගන්න 声 地流地流地流地。 จะทำให้เกินเธอเธอไม่กล้าพูดสักทีพูดมาไม่ว่าจะไองพีคนที่น้อคงจะมีเสน่ห์คนเขียนก็คงจะกอดนองก็อ่อนเอาพี่จอดไม่ตองจดจะเลือนมาดางเราไม่ใช่ดักยอมคุณค่าอาพี่นี่ข้มายู่ ุกไปทำให้เกินจะอาจจะอาจจะไม่กล้าพูดจะอาสากทีเอาบุญพาไม่ว่าสนาของพี่ เอาคนที่เขางจะมีเสน่ห์พอจะเพียงเขาคงจะพนเอาอย่างอ่อนพี่จอดมันก็จะจันทร์แนะแต่เบาก็จะไม่ต้องยอมคงเธอ 我的。 อบคุณครับผม ขอบคุณด้วยนะครับตากับทุกท่านเลยนะครับแล้วก็คืนนี้ขอติดค้างเอาไว้ด้วยนะครับ หอบพวกนะครับแนะนำเอาไว้นะเดี๋ยวจะให้นรอบนี้ด้วย แล้วก็บาคขอถั่วด้วยนะ ที่แนะนำขึ้นมาด้วยนะครับเมื่อคืนนี้นะติดต่อแนะนำเอาไว้ไว้ครับเซลล์ร้านกาแฟนิดเดียวแหละว่าครับมาถึงตัวเลยวะ